นมัสการค่ะพระอาจารย์ ยังไม่เคยฟังซีดี แล้วก็เพิ่งจะเข้าคอร์สครั้งแรกค่ะเป็นไงบ้างครั้งนี้ได้ครั้งแรก ได้อะไรบ้าง ได้เข้าใจอะไรบ้างได้เข้าใจถึงความคำว่าซื่อๆค่ะอาจารย์ตอนแรกก็ยังยังแปลคำว่าซื่อๆอยู่ แปลว่าเฉยๆนิ่งๆหรืออะไร ซื่อๆแต่มันรู้ แต่ แต่เมื่อเช้าเหมือนกันครับ ที่ที่ที่รู้สึก ถึงคำว่าซื่อๆ คือนั่งแล้วอยู่ๆมันก็รู้สึกว่ามันว่างๆไม่เห็นต้องหาอะไร มันก็อยู่ได้สบายๆอะไรประมาณนี้ก็เลยคำว่าซื่อๆก็คงจะแปลว่า ว่างๆเฉยๆปล่อยมันไปดูแบบ ดูแบบมันว่างๆ เหมือนจิต จิตเราว่างๆที่สบายๆ แล้วก็รู้มีความรู้สึกว่าเออตัวเราเริ่มมีมีวิริยะขึ้น มีมีความมานะหรืออดทนในการที่จะที่จะดูดูจิตตัวเองอแล้วก็ไม่เห็นจะดิ้นรนอะไรเลยเออมันก็สบายดีนะคำนี้อันนี้สงสัยจะเป็นธรรมะ ที่เขาบอกว่ามาจากธรรมชาติธรรมะก็อิงธรรมชาตินี่แหละแต่คนเนี่ยไปปรุงแต่งให้มันให้มันวุ่นวายไปเองธรรมชาติเป็นสองอาการนั่นแหละค่ะ อาการที่มันตั้ง แต่การที่มันดับ อ๋อค่ะ อืม แบบนี้เราก็เราก็ทำแบบนี้ไปอะเนาะค่ะ เราจะตั้งกี่ครั้งก็ได้ นั่นคือการตั้งของธรรมชาติ ตอนที่นั่งไม่ตั้งอะไรเลยค่ะ นั่งเฉยๆ แล้วก็ ก็รู้ที่มันซื่อไม่หวัง ไอ้ซื่อๆ มันก็ตั้งขึ้นมาว่าซื่ออ๋อค่ะใช่ไหม ค่ะ แล้วก็จางหายไปนั้นทุกอย่างมีการตั้งแล้วการดับ มันแต่แต่อันนี้มันตั้งนานนั่ง นั่งเหมือนนั่งสบายสบาย มันจะนานแค่ไหน มันก็ดับตอนนี้ยังตั้งอยู่ ตอนนี้ยังตั้งอยู่เปล่าไม่ค่ะเพราะว่าคุยอยู่ ตอนนี้กำลังปรุงอยู่ ค่ะใช่ตอนนี้กำลังปรุงใช่กำลังเอาการปรุงแต่งมาตั้งใช่แต่ตอนนั้นเรามีรู้ตั้งอยู่ ค่ะไม่ว่าจะรู้หรือสิ่งที่รู้คือการตั้งทั้งหมด เมื่อก่อนก็ยังงงนะคะไอ้จริงที่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าสังขารใช่ไหมค่ะ ไอ้สิ่งที่ตั้งเนี่ย มีสังขารที่มันพร้อมที่จะเคลื่อนไหวทุกเมื่อ สังขาร แล้ววิสังขารตอนแรกยังว่า เอ๊ะตัวเองนี้มันเริ่มเอาตอนแก่ ถ้าจะไม่ทันเด็กๆแต่วันนี้ว่า เอ๊ะน่าจะได้เนาะน่าพอจะได้อยู่ ได้ดูนะน่าจะได้เนาะแล้วได้อะไรล่ะ ได้ความว่าง ความสบาย ความว่างก็ตั้งขึ้นมา เอาไปได้ไหมล่ะ ได้ไม่ได้ตั้ง เอ๊ะ หรือจะตั้งเองไม่รู้มัน ความว่างมาเป็นของมันอยู่แล้ว ค่ะ แค่เราไปรู้ความว่างที่มันอยู่แล้ว อ๋อ ค่ะ เพราะเราคือผู้ไม่มีอะไรเลย อืได้ได้กะขามาใส่ความว่างและความวุ่น แล้วเราก็มารู้อันนี้วุ่นรู้ว่านี้ว่าง เพราะเราเป็นนิมิตอยู่แล้ว เป็นเพราะเราไม่ตั้งมันหรือเปล่าคะฮะ เป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งหรือเปล่าคะมันเลยมันเลยว่างโดยที่ มันว่างแบบสบาย มันว่างโดยที่ไม่ต้องตั้งตัวมันเองเพราะว่างในตัวของมัน ใช่ไหมคะ ใช่ แต่แสดงว่าที่แล้วแล้วมานี่เราปรุงมันซะก่อนมันก็เลย เราเอาสิ่งที่มันว่างอยู่แล้ว มาทำให้มันวุ่นอ่า ก็ฟังจากสิ่งวุ่นมันว่างอยู่แล้วแต่เราไปทำเอาความว่างให้เป็นความวุ่น เพราะเราหมดแต่ทำค่ะ อืม วันนี้เลยรู้สึกสบายมากเลย เป็นการนั่งสมาธิที่สบายที่สุด อืมแล้วรู้อะไรบ้างอ่ะ ไม่รู้เลยค่ะ ้วสบายจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ย รู้โง่ๆแล้วมันสบาย ใช่เอาแค่สบายก็พอแล้วมาหลงรู้อะไรแล้ว เลยรู้คำว่าซื่อๆ นี่แหละค่ะเอ๊ะ มันสบายดี ขอบพระคุณเจ้าค่ะ